พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน นวัตกรรมตรวจโรคเน่า ในเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลแตงเกษตรกรผู้ปลูกเมลอน ต้องประจนปัญหาโรคผลเน่าที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ทำให้ผลผลิตเสียหายอย่างมาก แถมเจ้าโรคนี้ยังถ่ายทอดผ่านทางเมล็ดพันธุ์ได้อีกด้วยน่าหนักใจแทนจริง ๆ นะครับ ไม่ต้องกังวลไปค่ะ เพราะโรคนี้ควบคุมได้ด้วยการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปลอดเชื้อ ซึ่งตอนนี้นักวิจัยไทยพัฒนาวิธีการตรวจโรคในเมล็ดพันธุ์ที่ทั้งแม่นยำและรวดเร็วได้แล้วค่ะ สวทชร่วมกับบริษัทเจียไตจำกัดพัฒนาเทคนิคอิมมูโนแมกเนติกเซปเปอเรชันหรือ IMS ร่วมกับการแยกเชื้อแบคทีเรียบนอาหารคัดเลือกกึ่งจำเพาะสำหรับตรวจหาเชื้อแบคทีเรียอะซิโดวาเล็กซิตูไรต้นเหตุก่อโรคผลเน่าในพืชตระกูลแตง ซึ่งพบระบาดในแตงโมเมลอน และแคนตาลูปเทคนิค IMS สามารถตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในเมล็ดพันธุ์ได้รวดเร็วใช้เวลาเพียง6-10 วันในการแยกเชื้อแบคทีเรียจากเมล็ดพันธุ์ ขณะที่วิธีเดิม ต้องเพาะเมล็ดให้เป็นต้นกล้า แล้วสังเกตอาการโรคในต้นอ่อนเพื่อนำไปแยก